อ่ะก่อนจบยกต่อไปนะครับ ก็ท่านผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวครับ การแข่งขันกีฬาทุกชนิดที่คุณชื่นชอบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอยู่มวยอยู่ตะกร้ออยู่สนุกเกอร์อยู่ฟุตบอลนะครับได้ที่เว็บไซต์ของยูสปอร์ตนะครับยูสปอร์ต co th ข้อมูลข่าวสารวงการกีฬาครับ แบบพรีเมียมเลยนะครับโดยทีมงานข่าวแล้วก็ทีมงานที่ผลิตคอนเทนต์ เรียกว่าออนไลน์มืออาชีพเลยนะครับก็อัปเดตทุกข่าวสารแล้วครับในวงการมวยแบบจัดเต็มครับ ก็แอดไลน์ไปที่นั่นแหละครับแอดไลน์ไปที่ยูอันเดอร์สปอร์ตนะครับยูอันเดอร์สปอร์ตนะครับยูสปอร์ตยูสปอร์ตครับบนเวทีครับ ยกที่ 2 ครับคุณชายหมัดขวามาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้ยตัดล่างครับ ต้องระวังนะครับแหมยืนตรงยุตัวยูนั่นแหมลื่นเป็นลานสเก็ตเลยครับต้องระวังนะครับกดปลายเท้าดีๆครับน้องๆอ่าครับ ยังไงพระพิรุณก็อย่าพึ่งมานะครับ ให้จบการแข่งขันไปก่อนครับ หลวงพ่อหลวงพี่ที่ไหนก็ช่วยสวดคาถาไล่พระพิรุณไปก่อนครับตอนนี้ยกนี้ยกสองนะครับซ้ายกับขวาเกงสีแดงนี่ซ้ายครับจากกาลสินส่วนน้ำเงินนี่มาขวาจากกระนวนขอนแก่นครับเกมเริ่มจะเปิดแล้วนะครับมีถีบขวานำทางมาก่อนโอ้แม่ลื่นครับไม่ได้โดนอะไรครับลื่นครับอ่ะนะครับขยับเหรียญต่อครับ เหนือธรณี จังบอกว่าคุณศึกเล็ก 17 ปีก็จริงนะครับแต่รายนี้นิ่งมากครับเอาละครับแข้งซ้ายครับ ค่อยๆครับ ค่อยๆลำเลียงเลยครับค่อยๆเลาะค่อยๆเล็มครับอาจจะไม่ดูเดือดเลือดพลาดเลยครับเพราะว่าคู่นี้คลาสสิกด้วยกันนะคู่อ้าวลื่นครับลื่นลื่นทางด้านคุณศึกเล็กเสียจังหวะไปหลายครั้งแล้วนะครับทั้งคู่ ียล่างครับ เหนือธรณีพยายามจะเดินเปิดเกมขู่โอ้ยมาขู่รุ่นน้องเลยนะครับ แต่ว่าจะขู่เป็นผลสำเร็จหรือไม่ครับ หาคำตอบไปพร้อมๆกัน อ่าสอเข้าไปก่อน วงในครับแม่ไล่แขนไล่ขายังตีกันไม่ได้ครับ ใกล้ๆครับ ยืนกันใกล้ๆนะครับ ไม่เดินแต่ไม่หนีแข้งขวาครับมาคุณศึกเล็ก นักเรียนชั้นม .5 นะครับ โรงเรียนศรีกระนวลวิทยาครับ อ่า เอาละครับอุ้ยศอกซ้ายครับนั่นแหละครับแหวกกาดเข้าไปสับศอกซ้ายนะครับ สัญญาณเตือนมาแล้วครับ เหนือธรณี โอ้โหคู่นี้ว่าบีบหัวใจครับ แล้วก็อย่าลุกไปไหนครับ อย่ากระพริบตาด้วยครับแม่ทั้งคู่นี้ มีศอกหน้าคุดีครับ อ้าวฟันได้น้องฟันพี่ได้พี่ก็ฟันน้องได้ครับแม่จังหวะนี้ครับ ไปโดนเขตปลอดอาวุธไม่เป็นไรครับ ไม่ได้ตั้งใจครับกรรมการเรียกทั้งคู่ครับ ไม่เป็นไรครับ นิดนิดหน่อยหน่อยครับ ต้องถามว่าเตะหรือเข่าเข่าหรือถีบครับ หรือว่าแทงเข่าครับดูที่เจตนานะครับเอาครับศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะทีบไม่เป็นไรครับ แต่ว่าอย่าเจตนานะครับฝ่ายรับต้องตั้งรับให้ได้ ไม่เป็นไรครับขอกันกินมากกว่านี้เครื่องติดแล้วอ้าวมาแล้ว อาวุธมาแล้วอย่างอื่นอย่ามาฝนอย่าพึ่งมาอาวุธมาก่อนฝนอย่าพึ่งมาว่าคู่นี้นี่ต่างฝ่ายต่างเจ็บตัวแล้วครับพักก่อนแป๊บเดียวครับเดี๋ยวกลับมาสู้กันยกหน้าครับ นะนเอ่ะเจ้าของรถมิตซูบิชินะครับ เจ้าของรถยนต์มิตซูบิชิ8กอไก่สฤสีนะครับ8812กรุงเทพนะครับ8กอไก่สฤสีครับ8812กรุงเทพไปขยับรถนิดนึงครับมิตซูบิชิ8812กรุงเทพครับขับยนต์ขยับรถด่วนครับ อีกหนึ่งคันครับ ยอยิงบอยไม้4131ครับ ยอยิงบอยไม้4131ขยับรถให้นิดนึงนะครับ something. That's an ah, addict. สี่เลี้ยงลงครับ มาลุ้นกันให้กำลังใจกันต่อครับอ่ะเรียนย้ำว่ารายได้ส่วนหนึ่งจาก 10เซียนนะครับ 10%ครับรวมแล้ว 70,000 บาทนาชูทางด่วนก็จะมอบให้เป็นการกุศลกับให้กับบอลมหาชัยด้วยครับ รวมแล้ว 70,000 บาทนะครับขอบคุณพี่ชูทางด่วนครับ เพื่อนนำไปใช้บูรณะแล้วครับ วิหารหลวงพ่อเกษมนะครับ อดีตเจ้าอาวาสวัดเนี่ยนะครับ สุนทรสถิตครับอ่าแล้วครับแข้งขวาครับ ขยับแล้วนะครับทางด้านขุนศึกเล็กนะครับอ่าแข้งขวาติดบังครับทีบเอาไว้ครับเหนือธรณีเอาละครับยกนี้ยก 3 เกมนี้เปิดเต็มรูปแบบแล้วนะครับอ่าคู่นี้เชื่อว่าแฟนมวยนี่แม่ทางทางที่ดูอยู่ไลฟ์สดนี่เสียงน่าจะแตกครับบางคนก็ชอบเหนือธรณีอ่าบางคนก็ชอบขุนศึกเล็กวงในครับตีได้ไหมอ่าตีได้ไหมครับแม่ยังยังไม่ต่อเนื่องยังไม่ชัดเจนกรรมการแยกก่อนครับ ความมันมาพร้อมพระพิรุณแล้วครับตอนนี้อ้าวแล้วครับโอ้โหกำลังเข้มข้นเลยครับ บนเวทียังไงดี จับแล้วตี จับแล้วหักครับแม่อุ้ยอ่าทีบหน้าบาทาลูกพักแขนขวาครับเอาละครับซ้ายคืนมาเนี่ยครับปะโอ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยครับแม่ น็อกยกสามเลยครับ จบยกสามครับเหนือธรณีครับ พลาดท่าแล้วครับ เจอศอกซ้ายครับ ใครที่ดูไม่ทันนะครับ เดี๋ยวดูภาพช้าครับ จอใหญ่ครับ ได้ไปต่อครับ ไฟที่ 31 ครับของคุณศึกเล็กอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ อ่าดูภาพช้าไปด้วยนะครับ หน้าจอครับ เกิดอะไรขึ้นโดนอะไรครับช้าช้าชัดชัดครับโอ้โหเต็มกระโดงคางครับ ศอกซ้ายงัดเข้าไปครับแมดูนะครับนี่ครับ ตั้งศอกปังเข้าไปครับ ศอกงัดครับ เต็มกระโดงคางเลยครับไม่ต้องห่วงครับฟื้นแล้วนะครับ แพทย์สนามพี่หมอบุญมีจากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยขึ้นไปแล้วครับ ฟื้นแล้วครับร่างกายของทางด้านของเหนือธรณีจิตเมืองนนท์ครับ เจอศอกเข้าไปเต็มๆครับแมมเป็นชัยชนะที่เด็ดขาดมากครับยกที่ 3 ของขุนศึกเล็กยูฟ่าบูมเด็กเซียนชนะเ k o ยก 3 นะครับนี่ครับทางด้านของครูโต้งครับ ขึ้นไปรับเลยครับ โอ้ ไร้พ่ายจริงๆครับเด็กคนนี้อ่ะพักชมโฆษณาสักครู่ครับ